วัสดีครับ วันนี้ผมพาท่านมาชมหาดปีกเตียนนะครับ ซึ่ง อยู่ในอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีนะครับหาหาดปีกเตียน ซึ่งถ้ามาทางกรุงเทพก็จะผ่าน ตั้งแต่แยกคลองโคนคลองโคนนะ มาจนถึงบ้านแหลม แหลมผักเบี้ย ก่อนถึงแหลมผักเบี้ยก็ บางแก้ว แหลมผักเบี้ยแล้วก็ หาดเจ้าสำราญแล้วก็มาหาดปีกเตียนนี้นะครับ ซึ่งก็อยู่ ใกล้ ๆ กันนะครับนั่นนะเออตรงหน้านะครับ คือ เจ้าสำราญนั่นนะ แล้วก็เห็น ตรงนั้นนะเออเป็นเสา เสาแบบว่า ไม่มีการก่อสร้าง เสาที่จะทำท่าเรือเฟอร์รี่นะครับ ที่เขาเรียก เสาหาดเสาเอียงตโนดน้อยอยู่ตรงนั้นนะครับ อยู่ใกล้ ๆ กันนี่แหละ ต่อมา เป็นหาดต่อมาเรื่อย ๆ นะฮะจาก จากหาดเจ้าสำราญก็มาหาดเสาเอียง แล้วก็มาหาดเปียกเตียนนี้นะครับ ผมจะพาท่านไปชม เส้นทางตรงนี้นะครับ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 นะครับ พระราชทานนามนะ ว่าชายหาด สมเด็จพระนเรศวร มหาราช เหตุที่ได้ชื่ออย่างนี้เนี่ย เพราะว่าสมเด็จพระนเรศวร มหาราช เคยเสด็จมาที่นี่นะครับ อ่า ที่ชื่อใช่ใช่ไม่ใช่ชายหาดนะชื่อเดี๋ยวเราดูก่อนชายทะเลนะครับ ชื่อว่าชายทะเลนะผมจดไว้เย ชายฝั่งทะเลพระสถานว่าชายฝั่งทะเล สมเด็จพันทะเลสวนนะครับ มีความยาว 200 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่แหลมผักเบี้ยเหนือหาดเจ้าสงลานไปหน่อยหนึ่งแหลมผักเบี้ย ไปจนถึงอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ มีความยาว 200กิโลเมตร นะครับทำไมสมเด็จพระนเรศวร เคยเสด็จมาที่นี่นะพร้อมพระเอกาทศรถนะครับ ไม่ได้มาทำสงครามกับผู้ใดทั้งสิ้น แต่เป็นการเสด็จประพาสครับ ก็จะผมก็จะพาไปดูหลักฐานชิ้นหนึ่ง ที่แสดงว่าพระองค์ มาประทับแรมที่นี่จริงๆนะครับ ก็จะเล่าไปก่อนนะครับ ที่ตรงนั้นก็เรียกว่า วัดตโนดหลวงครับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาพร้อมกับพระเอกาสดรถนาพงประทับอยู่ 12 วันนะครับ แต่ ท่านประทับที่ ที่สามร้อยยอดสิบสี่วัน แต่ตรงตำหนดหลวงนั้นสิบสองวันนะครับ เนี่ย เดี๋ยวผมก็จะถ่ายทอดสดไปเรื่อย ๆนะครับระยะทางตั้งแต่หาดปีกเตียนเนี่ยไปจนถึงวัดตนดหลวง เดี๋ยวถ้าผมนึกนึกได้ผมก็จะเล่าให้ฟัง ตรงนั้นก็มี โบสถ์นะเป็นรูปเรือสำเภา นะครับบอกเฉลยเลยกัน เดี๋ยวท่านก็จะได้เห็นนะครับ โบสถ์เป็นรูป เรือสำเภา หรือเรือพระที่นั่งครับพระที่นั่งจำลองมาจากเรือพระที่นั่งของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับ เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็มีนะครับ ท่านเคยส่ง สมเด็จพระเอกาทศรสมาปราบกบฏนะครับ ครั้งหนึ่งแต่เป็นกบฏเล็กๆครับ เพราะว่าเป็นเจ้าเมืองจะนาวสีซึ่งพระองค์ท่านแต่งตั้งเองฮะจากทหารเอกฐานเอกของท่านฐานคู่ใจครับ ให้มาครองเมืองตะนาวสีนะครับ แล้วก่อการกรบฏนะครับ ก่อการกบฏเนี่ยก็ไม่ได้มีใครใส่ร้ายหรอกครับ ก็มีคนกราบเรียนทูลว่าเจ้าเมืองตะนาวศรีกบฏองค์ท่านก็รับสั่งให้มาเข้าเฝ้า เจ้าเมืองตะนาวศรีก็ไม่มานะก็กบฏแน่นอนก็ให้พระเอกาโทสรสมา มาดูว่าเป็นยังไงทหารคู่ใจทำไมเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ครับ พอสมเด็จพระเอกาทสรสมาถึงเมืองตะนาวศรีก็ รับสั่งให้จ้เมืองมาเข้าเฝ้า ก็ไม่มาครับ อืมองค์ท่านก็ส่งทหารไปจับแล้วก็สำเร็จโทษนะนั่นแหละครับ เหตุการณ์ก็มีแค่นี้คือคือคือถ้าถ้าจะเป็นเรื่องมาเพื่อสงคราม เมื่อไหร่เงี้ยไม่มี มีแต่ปราบกบฏเล็ก ๆ น้อยๆพวกมาที่นี่คือเสด็จประพาสที่เฉยครับ ประพาส ประพาสมายังไงก็คือจากกรุงศรีอยุธยาก็ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา มาจนถึงเลาะริมทะเลมานะเห็นว่าตรงสมุทรสงครามสมุทรสาครนั่นแหะก็มีมีทะเลอยู่มหาชัยก็มีมันเชื่อมต่อกันนะครับ จากแม่น้ำแล้วก็มาทะเล แล้วก็เลาะริมฝั่งมาเรื่อยๆ บ้านแหลมมาทั้งชายทะเลครับ เนี่ย เนี่ยทะเลก็อยู่ด้านโน้น ที่ทะเลพระนุ์สวปมานะเดี๋ยวก็จะได้ดูกัน ซึ่งตรงนี้ก็เป็น ถนนเรียบชายหาดนะครับ ก็คือมาซ้อน ชื่อที่ในหลวงรัชกาลพระราชทานไว้ ว่าเป็น ชายฝั่ง สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความยาว 200กิโลเมตร ตั้งแต่แหลมผักเบี้ยไปจนถึงอำเภอบางสะพาน ท่านดูจากแผนที่หรือดูจาก Google ก็ได้ระยะทาง 200 กิโลเมตร แต่ถนนเรียบชายทะเลนั่นแหละก็ ทับซ้อนกันมาเนี่ยครับ เพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่คลองโคนเลย ถนนเรียบบางตะบูนมาเลยนี่พี่ เป็นถนนเรียบชายหาดเนี่ยฮะ ชายหาดชะอำแปืว่าเลยไปอีกนิดหนึ่ง แต่วัดถนนหลวงนั่นอ่ะ อยู่ตำบลบางเก่า ซึ่งยังไม่ถึงชะอำ ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอำเภอ ยังไม่ถึงตัวอำเภอ นะครับ แต่ก็ใกล้ใกล้แล้ว เนี่ยเห็นไหมทางไปก็เนี่ย บ้านท่าชะอำนะเลยไปนิดนึง ตอนนี้ทางก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่ามีการปรับปรุงอยู่ตลอดเห็นไหมก็มีดาราหลายคนมาซื้อที่ บริเวณนี้ครับ เป็นที่พัก เป็นบ้าน มาซื้อบ้านทิ้งไว้มาซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านทิ้งไว้ แถวนี้ครับเยอะแยะหลายคนนะครับ ผมรู้จากงานประจำปีของวัดถนนหลวงก็จะมีดาราพวกนี้มาทำบุญ ซึ่งเขาก็ประกาศว่าบ้านอยู่แถวนี้ อะไรเงี้ย บ้านอยู่ใกล้ๆอะไร ก็คือเป็นวัดที่ที่เป็น เป็นศูนย์รวมของชาวบ้านแถวๆนี้เลย เพราะว่าตั้งแต่พระนเรศวรมาแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจเลย วัดก็ดีขึ้นนะ จะบอกว่าประวัติของวัดเนี่ย เขาสันนิษฐานว่ามีมาก่อนสมเด็จพระนเรศวรนะครับ คือ ก่อนพระนเรศวรจะเสด็จมาเนี่ยก็เป็นวัดอยู่แล้วนะครับ แต่หลักฐานทางราชการเนี่ย ทางวัดก็ได้ได้ทะเบียนได้อะไรเนี่ย จด จดทะเบียนเป็นวัดเนี่ย เมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะครับ ปีพศ2360ครับ อ่าบวกลบคูณหารดู300นะ ตอนนี้มันปี25แล้วนะอันนั้น23ก็200กับ4ปีครับ ได้ทะเบียนวัดนะ แต่เขาก็บอกว่า หลักฐานบางอย่าง ก็บอกว่าเป็นวัด เป็นวัดมาตั้งแต่พศ 21แล้วนะครับเอ่อ2,100 กว่าเนี่ย ก็เท่ากับ 400 ปีมาแล้วอ่ะก็เท่ากับกรุงศรีอยุธยาตอนต้นเลยนะครับเอ๊ะตอนตอนตอนกลางกลางตอนกลางกลางนะฮะเพราะรัตนโกสินทร์ก็200 ปีมาแล้วใช่ไหมครับ บวกไปอีก 200 ย้อนไป ก็เป็นกรุงศรีอยุธยาตอนกลางนะครับ ตอนกลางกลางนะครับ ก็เป็นวัดเรียบร้อยแล้ว ในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จประพาสมาตรงนี้แล้วก็พักพักแรมจนถึง12 วันเนี่ย ก็คาดการว่าบริเวณแถวๆนี้หรือวัดตรงนี้มีพระอาจารย์ดีออยู่คือสมเด็จพระนเรศวรคงจะมามาเรียน อะไรบางอย่างแถวๆนี้แหละครับเพราะมี มีอาจารย์ดังในสมัยนั้นนะอยู่นะครับ แต่ไม่ทราบชื่อนะครับ แต่ว่าอาจารย์ที่ดังเนี่ยเป็นยุคหลังพระในสวนก็มีนะครับ มีเกจิดังของวัดนี้นะครับ อยู่เพื่อเกจิท่านนั้นก็เป็นเจ้าวาดองค์ที่สองหรือองค์ที่สามนี่แหละ ที่ที่ที่หาหลักฐานเจอนะครับ เป็นเกจิดังมันก็นะ คนแถวคนเพชรบุรีหรือหรือเสียนพระ เขาก็จะรู้ดีว่าหลวงพ่ออะไรนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะเฉลยเมื่อไปถึงวัดแล้วว่า ว่าหลวงพ่ออะไรนะฮะเนี่ย เนี่ย ก็เป็นที่ มั่นคงชัยภูมิที่ดี เด็จพระพระนเรศวรก็จึงประพาสมาที่นี่ ไม่มีข้าศึกกล้ามาตรงนี้ได้นะฮะเป็นเทภูมิอะไรนะ ที่ว่าพม่าเขาเข้าไม่ได้ะพม่าไม่มาทางนี้ะพม่ามาแต่ ด่านเจดีย์สามองค์ กับแม่สอด อะไรทั้งนั้นอ่ะแต่ตรงนี้พม่าไม่กล้าเข้ามาเลยครับ นี่สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีโอเคตรงนี้อสอค่ายเพชรโยธินกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้ค่ายฝึกของกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนตนดหลวงเออถึงแล้วโรงเรียนตนดหลวงทำไมถึงเร็วก็ไม่รู้เนาะอันนี้เป็นโรงเรียนละโรงเรียนตนดหลวง ซึ่งวัดก็คงจะเลยไปอีกหน่อยหนึ่งออยู่ใกล้ๆกับค่ายศรียานนท์นะครับ เป็นค่ายของตำรวจนะครับตำรวจตะเวนชายแดนมั้งฮะเออเออนี่ครับ ค่ายศรียานนท์ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ นี่นะครับกองศูนสวีเดนออยู่ที่นี่บ้านพักรับรองกองศูนสวีเดน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เออโอเค อ่า ถึงแล้วนะครับเนี่ย วัดตโนดหลวง ที่ผมพูดถึงตะกี้นี้นะครับ เดี๋ยวจะเข้าไปดูกัน นะฮะ ว่าเป็นอย่างไร นะครับป้ายอย่างใหญ่วัดตนดหลวง พี่น้องชาวพิษณุโลกอุตรดิตถ์สุโขทัยนะครับ ตอนนั้นก็ชาวเมืองสุโขทัยก็อพยพมาอยู่ ที่นี่กันหลายหลายครั้งหลายเวลาต่างวาระกันนะครับ เพราะผมต่างถิ่นมาจากพิษณุโลกอุตรดิตถ์เนี่ยก็เจอคน อุดิตพิโลกเพชรบูรณ์อย่างนี้ กำแพงเพชรอพยพมาอยู่แถวๆนี้กันเยอะนะต้องดูไกลๆหน่อยนะครับ ถึงจะ มองเห็นเรือทั้งลำนี่นะครับ มันคล้ายๆ กับว่า เป็นจุดกึ่ง เป็นจุดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยพำนักที่นี่สิบสองวันสิบสองวันสิบสองคืนหรือเปล่าเนี่ย ตรงนี้เขาก็ได้สร้างเป็นเรือ เรือพระที่นั่งเลยเนี่ยเป็นโบสถ์เรือพระที่นั่งเป็นโบสถ์นะครับ ตรงหน้าโบสถ์นั้นก็จะมีสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ด้วยนะ และข้างในก็จะเป็นพระพุทธชินราชจำลองนะครับ นี่แหละครับตรงรูปโบสถ์ข้างบนนั่นเป็นรูป เป็นรูป ชนช้าง เอ๊ะเดี๋ยวนะ อีก อีกครั้งหนึ่งต้องต้องข้างหน้าสิ ที่มีพันเรศวนที่มีสัญลักษณ์ไม่นะครับ ตอนตอนนี้โบสถ์ปิดนะฮะ ก็ ดูไกลๆไปก่อนเป็นสัญลักษณ์5ส10ปีของรอรอเก้านะครับ ต้องไปใกล้ๆถึงจะมีสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนเรศวรอยู่ ในนั้นนะ แล้วก็จะหาต้นมะขามใหญ่ ต้นมะขามใหญ่ๆอยู่ต้นหนึ่งอยู่ตรงไหนเนี่ย ที่สมเด็จพระนเรศวรเคย มาอะไรนะทรงม้ามาแล้วก็มาหยุดหยุดตรงนั้นนะครับ ต้นมะขามใหญ่ๆ นี้ไม่ใช่ต้นมะขามเป็นต้นชมำชาอันนี้ก็ต้นโพ นี่นะครับบริเวณนี้แหละสมเด็จพระนเรศวรกับพระเอกาทศรสเสด็จประพาสแล้วก็ประทับอยู่ที่นี่12 วัน ไปอ่านต้นไม้นั้นนะว่าเขาเขียนว่าไงนะ พ่อทองสุขนะครับหลวงพ่อทองสุข ที่เป็นเกจิอาจารย์ดัง หลังจากหลังสมเด็จพระนเรศวรนะครับไม่ใช่สมัยสมเด็จพระนเรศวรท่านก็มาเป็นท่านก็เพิ่งมาเป็นเกจิดังหลังจากนั้นนะครับ ก็วัดนี้หลักฐานว่า หลักฐานการจดทะเบียนแค่ 200 ปี แต่ อายุของวัดนั่นนะประมาณ 400 ปี แล้ว ก็จะมีโบสถ์เก่าโบสถ์อะไรเยอะ ของเก่าก็เยอะ ก็จะเป็นวัดตนดหลวง เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ถึง 12 วันตรงบริเวณนี้นะครับงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวจะเลยไปเขานางพันธุรัตเมื่อกี้หาดปีเตียนมีพีเสื้อสมุทรแล้วสมะมันจะมีเขานางพันธุรัตอยู่อีกนะครับ ัวป้าเฉลียวอีก 2 กิโลเมตรออโอเค อยู่ใกล้ๆ เดี๋ยวเราจะพาไปดูชะอำแล้วกันเพราะยังยังไม่มืด ยังไปได้ ด้านซ้ายก็เป็นป่าชายเลนแล้วนะครับ สว่างราวดี โคกเศรษฐีคือ ตรงนี้ก็จะเป็น อาณาจักรทวารวดีนะครับ อายุเป็นพันๆปีเลยนะครับ มีหลักฐานมากมายครับ อย่างเช่น หลวงพ่อดำที่ถ้ำลงอ่ะ ก็อายุเป็นพันปีฮะเกินก่อนที่จะมีประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะเพราะเป็นอาณาจักรทวาราวดี